เอาอะไรที่มันดันหนาใหญ่แข็งงไว้ลองพี่พี่โจสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ วันนี้พี่โจมีอะไรมานำเสนอครับพี่ครับผม วันนี้ผมมีกันไก่รุ่นใหม่เลยนะครับผมครับ FS 416นะครับผมครับใหม่ยังไงบ้างพี่ ตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลยครับ ตัวนี้มีเวอร์ชันทั้งหลายอย่างเลยครับผมครับ ตัวนี้นะครับผมดูจากตัวนี้แล้ว ครับผม แล้วก็สังเกตจากตัวเก่านะ ผมว่าตัวนี้รู้สึกว่ามันจะดูดีมีชาติระกูลครับผมแล้วก็รู้สึกว่านี่ข้อแตกต่างของมันไอ้ตัวเก่าเนี่ยมันจะเรียบหมดเลยใช่ครับไม่มีอะไรเลยครับนะครับ หนึ่งตัวนี้มันมีร่องสล็อต ใช่ครับผมว่าผมว่ามันเหมาะมากเลยนะพี่โจครับผม เพราะว่ามันไม่ธรรมดาตรงที่นี่ใช่แล้วพี่โจ ถ้าเกิดว่า เราตัดเนี่ยมันมีตัวตั้งระยะนะครับผมมันจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ครับนะครับ แล้วอย่างหนึ่งนี่ไม่ธรรมดานะตัวนี้นะครับมีมีอันนี้ไว้นะครับบางครั้งมันพวกอุปกรณ์ต่างๆ เล็กๆ น้อยๆนะถ้าเกิดมันวางอยู่แถวนี้บางทีมันจะไปเข้าร่องฟันนะทำให้ฟันเสียนะครับ ถ้าเกิดมีอย่างนี้เนี่ยผมว่าเหมาะเลยนะครับแล้ว พี่โจมีอะไรมาลองตัดให้ผมดูบ้างวันนี้ มีครับมีแผ่นสังกะสีนะครับหนึ่งมิลครับผมนี่ครับครับพี่ โอ้โห ตัวนี้มันผมว่าบางไปไหมครับ มันน่าจะบางเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันน่าจะสุดยอดนะพี่โอเคเอาอะไรที่มันหนาหนา่ใหญ่แข็งมีนี่เลยอ๋อวันนี้มาตัวนี้หนาหนึ่งจุดหกนะครับผมครับพี่โอเค ความใหญ่เนี่ยน่าอยู่ที่ประมาณ 80 เซนครับผมนะครับพี่โจลองให้ผมดูหน่อย ถ้าเกิดว่า พี่โจตัดขาดแล้วเวิร์กพี่ ผมซื้อเลย ครับพี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับพี่อ่ะนี่เรามีฉากฉากกั้นด้วยนะครับ โอ้โห สุดยอดจริงๆ ครับพี่ นี่แหละพี่นวัตกรรมใหม่ที่ทุกคนก็เรียกหาครับนี่ชิ้นงานของพี่ใช่ไหมครับ ผมจะมาลองตัดดูเลยนะครับผม อ่าเรามี ฉากนะครับ อ่า ข้างหลังเห็นไหมสต็อปเปอร์ แล้ว ข้างหน้าตัวจับชิ้นงานนะครับ โอเคครับ ตัดเลยสองสามโอ้โห สุดยอดเลยนะโจ เยี่ยมมากเลย โอ้โหพี่ มันคง ขนาดนี้ ครับ อันนี้มัน 1.6นะพี่ไม่ใช่ธรรมดานะ ครับ แล้วดู แนวที่พี่ตัดเนี่ย มันเป๊ะเลยครับ ผมขอตลับเมตรหน่อยผมขอพิสูจน์หน่อยพี่ได้ครับผมไม้ที่ตัดมาเนี่ยไม่เป็นไรนี่พี่ อันนี้ยี่สิบนะครับผมอ้าวโอ้โหยี่สิบเป๊ะเลยนะครับพี่ครับผมโอ้โหรุ่นนี้ไม่ธรรมดานะ ผมว่างั้นพี่ผมขออีกทีนึง ได้ครับผม พี่ซอยให้ผมหน่อย ผมจะเอาไปไปพับเป็นเหล็กกล่องนะพี่ ได้เลยตัวนี้พี่ซอยให้ผมเนี่ยอันนี้พี่ตั้งไว้ 20แล้วใช่ไหมใช่ครับผมอ่าพี่ตั้งไว้20แล้วผมขอพี่ตัด20 20 20 ให้มันเป็น 4 อันได้ครับผมอ่าพี่ขยมทีเดียวเลยครับนะทูอ้าวต่อเลยโจอ้าวเป๊ะเอาเลยอ้าวขออีกทีหนึ่งอ้าวอ้าว ผมขอชิ้นชิ้นงานหน่อยครับ ตอนนี้เราก็ได้ชิ้นงานแล้ว เดี๋ยวเราต่อไปนะ เดี๋ยวเราจะไปพับต่อนะครับ ก่อนจะจากกันไปนะครับ อย่าลืมกดกริ่งกดซับสไครต์นะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ ๆ ของเราที่อัปเดตตลอดเวลานะครับ วันนี้นะครับ ผมกับพี่โจต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับพี่โจกับเครื่องมือดีๆนะครับ สวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ